บทที่ 2 การรู้สารสนเทศ ความหมายของการรู้สารสนเทศ จากความหมายที่ยูเนสโกประกาศเมื่อปีคริสตศักราช1950 ว่า การรู้หนังสือ literacy คือความสามารถในการใช้สิ่งตีพิมพ์ได้ อย่างมีความเข้าใจ สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสม แต่ในปัจจุบันการไม่รู้หนังสือนั้น ไม่ใช่แค่การอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การไม่รู้สารสนเทศ และการไม่รู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเข้ามาด้วย ดังนั้น ความสามารถที่จะแสวงหาและพัฒนาความคิดให้มีความหมาย สามารถผสมผสานและสร้างความเข้าใจสิ่งที่ได้รับจากสื่อต่างๆ นั้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการอ่าน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการสื่อสาร และที่สำคัญ คือทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทุกระดับ ช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนด้วยตนเองมากขึ้น การรู้สารสนเทศ จึงหมายถึงความสามารถที่บุคคลตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ และมีความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่า และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมที่มีสารสนเทศมากมายและหลากหลาย โดยสรุปลักษณะการเรียนรู้สารสนเทศ จะต้องประกอบไปด้วย ความสามารถ5ประการดังนี้ 1. ความสามารถในการตระหนักว่า เมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศ มีความตระหนักว่าสารสนเทศ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และสารสนเทศที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น 2. ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ รู้ได้ว่าจะได้สารสนเทศมาจากที่ใดบ้าง และรู้วิธีที่จะเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างไร 3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค มีวิจารณญาณ โดยพิจารณาและเลือกสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ 4. ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศได้ 5. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศ ให้บรรลุตามความต้องการ รวมทั้งมีความเข้าใจประเด็นต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ ตลอดจนการเข้าถึง และการใช้สารสนเทศ อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย จึงสรุปได้ว่าการรู้สารสนเทศหมายถึง ความสามารถในการรู้สารสนเทศ เริ่มจากการกำหนดขอบเขตความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณการคัดเลือกสารสนเทศ เพื่อสร้างเป็นความรู้ การใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้สารสนเทศที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม